ยสรุปนะคะ ถึงแม้เราจะพบว่าธรรมชาติของสมองวัยรุ่นและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง จะมีศักยภาพในเรื่องของการเรียนรู้ ความยืดหยุ่นการปรับตัว ความมุ่งมั่นตั้งใจความมีอุดมการณ์แต่เราก็พบว่าสมองเหล่านี้มีจุดอ่อนที่สำคัญคือ คือการขาดความรอบคอบ ขาดความยั้งคิด การใช้อารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของสมอง การการรู้และเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ตัววัยรุ่นเองสามารถมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้น เปรียบเทียบตัวเองกับพัฒนาการที่มันเปลี่ยนแปลงไป การรู้แบบนี้ทำให้เขาตั้งรับ กับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และเท่าทันเมื่อเขากำลังจะคิดเปลี่ยนแปลงบางอย่าง หรือกำลังจะก้าวไปสู่บางสิ่งบางอย่าง ก็จะทำให้เขามีความระวัดระวัดระวังระแวดระวังมากขึ้นนะคะ สำหรับผู้เกี่ยวข้องการได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเรื่องนี้นะคะ จะทำให้เปลี่ยนจากความรู้สึกอึดอัดในการที่จะต้องดิลหรือประสานกับวัยรุ่นกลายเป็นความรู้สึกเข้าใจเห็นใจ และมีศิลปะในการเข้าถึงเขาอย่างมากขึ้น มีความอดทนมากขึ้นว่า ขณะที่วัยรุ่นกำลังทำพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่าง สมองส่วนอย่างก็กำลังทำงานมากกว่าสมองส่วนคิด เด็กไม่รู้ว่าจะต้องใช้สมองส่วนคิดแบบไหนอย่างไร หน้าที่ของเราคือทำให้เขาใช้สมองส่วนคิดเท่าทันสมองส่วนอยาก ได้มากยิ่งขึ้น ความเข้าใจแบบนี้จะทำให้เกิดสันติ สันติภาพ และสันติสุขระหว่างวัยรุ่นและ ผู้เกี่ยวข้องได้มากขึ้นจะทำให้ลดความขัดแย้ง เพิ่มความสุขขึ้นในสังคมได้อย่างมากเลยล่ะค่ะ สัปดาห์ถัดไปอย่าลืมนะคะ เป็นเป็นช่วงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องอยากรู้มากๆ คือการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นในศตวรรษที่ 11 เพื่อให้เขาผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างสวยงามมากขึ้น ติดตามในชั่วโมงที่ 3 นะคะ